งนี้หนึ่งพันพูดสิบโอ้โหหนึ่งหมื่นเลยนะโอ้ยชุดใหญ่นะโอ้ยเอาเรื่องมาแม่งมาเบ็ดเบ็ดหนึ่งร้อยแล้วเนี่ยโอ้เบ็ดหนึ่งร้อยเอาเรื่องครับเบ็ดหนึ่งร้อยเอาเรื่องส่วนนี้ของขาดซอยด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 อู้สองพันเลยนะเกมนี้นะไปดูตารางเงินจ่ายกันก่อนเลยนะตารางก็จะมีสัญลักษณ์วายนะ แล้วก็สเก็ตเตอร์นะแล้วก็จะเป็นเจ้าชายนะ ตัวที่แพงที่สุดนะเจ้าชายกับเจ้าหญิงนี่จ่ายเท่ากันนะตัวที่ถูกที่สุดก็จะเป็นพวกตัวสอนนะสามตัวนี้จะจ่ายเท่ากันนะเอเคแล้วก็คิวนะอืมสัญลักษณ์ทองนะสัญลักษณ์ทองก็ ถ้ามีสัญลักษณ์ทองติดต่อกันสามตัวนะ่ะจะเปลี่ยนเป็น Y นะสแกตเตอร์จะเข้าทั้งหมดสามตัวนะสำหรับเกมนี้นะไปกันเลยดีกว่าขออนุญาตเริ่มที่เบ็ดต่ำๆก่อนนะขอเริ่มที่เบ็ดสามบาทก่อนนะครับ กดไปเลยพัน เปิดเทอร์โบเลยนะ อ่ามาวิ่ตรงนี้ ไหลไป นั่นแหละ นั่นแหละยู่มาแล้วยังไง ไม่ไหลนะ อูเคมาแล้วครับ ตรงนี้ ไม่ค่อยไหลนะเนี่ยเนี่ย ถ้าสองติดต่อกันสามตัวแบบนี้จะเปลี่ยนเป็นวายนะแบบเนี้ยดอกเมื่อกี้จังๆนะอ่า เนี่ยแบบเนี้ย อันนี้คือสี่ตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นวายสี่ตัวเลยนะโอ้หลงมาเอาเปลี่ยนเป็นวายอีกนะ ตรงนี้นะ อืมเต็มเต็มนะคูณแปดครับห้าสิบห้าบาทสำหรับดอกนี้ครับ เงินรางวัลก้อนโตแปดสิบสามแปดสิบสามบาทนะสตังค์ผมังไม่พูดนะ ไปต่อครับไปต่อ ไปกันยาวๆนะ เกมนี้นะ ผมว่าฟิวเจอร์มัน จ่ายดีนะเกมนี้ผมชอบนะเกมนี้เปลี่ยนเป็นวายครับ ได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้นะเคมาครับคิวไม่ครับ เปลี่ยนเป็นวายครับไม่ได้ใช้อีกแล้วนะโอ้ยดอกนี้ครับเปลี่ยนเป็นวายสามตัวครับ อืมอืมไหลไปครับโอ้โหไหลไปอีกคูณสี่ครับสามบาทครับดอกเมื่อกี้นะ อ่าเปลี่ยนเป็นวายสามตัวครับโอ้โหดอกนี้เต็มกระดานนะโอ้โหสิบสี่บาทนะดอกนี้นะอือหือตรงนี้อือหือไม่ไหลกล่องนะเคมาครับดูตรงนี้จะวายอือหือคิวมาครับ ยังไงโอ้เปลี่ยนเป็นวายครับตรงนี้ เต็มเต็มอยู่นะ อือหือ ไหลไปครับหวยไหลไปอีก อ่า เปลี่ยนเป็นไวนะตรงนี้นะ ไปครับเอ้ย ไม่ค่อยไหลเลยเว้ย ตรงนี้ยังไง นี่แบบดอกหนักๆบ้างไหมว่าเบ็ดนี้มันยังไม่โดนนะผมว่าอุ้ยเป็นไปไวสี่ตัวตรงนี้เต็มๆอยู่นะคูณสี่ครับสิบบาทครับดอกเมื่อกี้ เอาคิวเป็นเป็นวาครับ ไม่ได้ใช้นะ ไหลไปครับต้องไม่ไหลด้วยโอ้ย ขออนุญาตเปลี่ยนเบ็ดนะอุ้ยกำลังจะเปลี่ยนเบ็ดเลยมาดอกนี้คูณสามเจ็ดบาทนะไหลไปต่อครับ ขออนุญาตเพิ่มเป็นที่เบ็ดสิบบาทเลยนะ ขออนุญาตไปที่เบ็ดสิบบาทนะเปิดเลยพันหมุนครับ ทอร์โบเหมือนเดิมนะ อุ้ย ตรงนี้เป็นเป็นวายสี่ตัว โอ้โหเต็มกระดานนะตรงนี้หืมเอาเรื่องดอกเมื่อกี้ร้อยห้าบาทเลยนะ โอ้ยมาเปลี่ยนเบ็ดแล้วมมาเลยอะไปครับไหลไปครับโอ้เปลี่ยนเป็นวายสี่ตัวยังไง โอ้โหตรงนี้เต็มกระดานยี่สิบแปดคูณสี่หนึ่งร้อยสิบสี่บาทนะเมื่อกี้นะโอ้โหเรื่อง เดี๋ยงนี้ ไหลไปครับไหลไปอีกแล้วคูณสองสิบคูณสองเป็นยี่สิบนะหูสเก็ตเตอร์ลงมาสองตัว เอาครับสเก็ตเตอร์อีกสองตัวครับ ตรงนี้ยังไงไม่มานะไหลไปครับ ไหลไปหูตรงนี้เปลี่ยนเป็นวายสามตัวครับยังไง อืคูณสามครับโอ้โหสิบหกบาทนะเมื่อกี้ เต็มเต็มครับโอ้เป็นไปมาสี่ตัวนะเมื่อกี้นะโอ้ยหลายไปนะเอาเป็นไปมาอีกสี่ตัว หูยคูณเก้าสิบแปดคูณเก้าเป็นร้อยหกสิบหกนะหู้โดอกนี้ สำหรับดอกนี้เงินรางวัลก้อนโตนะสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทนะ ไปกันต่อเลยครับอุ้ยเบ็ดสิบบาทแม่งมาว่ะไหลไปนะ หูตรงนี้ ไหลต่อครับ อ๋อมีคูณนะ คูณหนึ่งนะเมื่อกี้ผมเสียดายครับ โอเคมาตรงนี้ โอ้โหตรงนี้เป็นเป็นวายสี่ตัวนะ โอ้โหตรงนี้เต็มกันดานนะสามสิบคูณห้าร้อยห้าสิบนะเมื่อกี้นะโอ้โหเฮ้ยเอาเรี้ยง ลงหรือเปล่าโอ้โหเปลี่ยนเป็นสามตัวนะ เปลี่ยนเป็นลายสามตัวนะเมื่อกี้นะ เอาเรื่องนะเจ็ดสิบบาทนะโอ้ยเปลี่ยนไปไปสี่ตัวตรงนี้ยังไง เต็มเต็มอยู่นะสิบสองคูณสี่เป็นห้าสิบนะอืมอย่างนี้ไปต่อยาวเลยนะวิยเอาเรื่อง ไปครับ ไป เฮ้ยอ่าครับเปลี่ยนเป็นไวสองตัวยังไงโอ้ได้ใช้ครับตรงนี้ ไปต่อครับไปต่อ เอาตรงนี้เปลี่ยนเป็นไวกี่ตัววะนะหกตัวหูยเต็มเต็มครับเมื่อกี้หูย หืดอกนี้สแกตเตอร์ด้วยยังไงได้ลุ้นสแกตเตอร์ด้วย ลงหรือเปล่าลงมาหรือเปล่าโอ้โหมีลงนะโอ้โหสำหรับดอกนี้เงินรางวัลก้อนโตสอองร้ยหสามบาทนะ อ่าไปกันต่อเลยนะ อีกสามสิบเก้าหมุนผมขออนุญาตเปลี่ยนเบ็ดนะ เหลือเก้าร้อยหมุนผมขออนุญาตเปลี่ยนเบ็ดนะโอ้ยเมื่อกี้แตกชุดใหญ่นะ โอ้ย เปลี่ยนเป็นวายกี่ตัวนะห้าตัวตรงนี้เต็มเต็มครับสามสิบเจ็ดคูณเท่าไหร่วะล่ะห้าเหรอ โอ้โห ชุดใหญ่อยู่นะเมื่อกี้นะ โอ้โหสำหรับดอกนี้ เงินรางวัลก้อนโตสองร้อยสามบาทนะ อ่ะไปกันต่อเลยนะ ไหลไปเลยลูกโอ้อย่างนี้หูยาวๆไป ตรงนี้เปลี่ยนเป็นวายกี่ตัวนะ หกตัวนะหืมดอกนี้เต็มเต็มนะโอ้โหสำหรับดอกนี้รางวัลก้อนโตสองร้อยห้าสิบห้านะ ไปครับไปอือดองนี้เต็มโอ้โห เปลี่ยนเป็นวายอีกโอ้โหดองนี้ก็เต็มอยู่นะดองนี้นะ โอ้โห คิวมาครับยังไงโอ้สเก็ตตั้งสองตัวโอ้ดอกนี้เป็นไปไวหนึ่งครับโอ้โหได้ใช้ครับโอ้โหโอ้โหมีไหลต่อนะโอ้ดอกนี้เป็นไปไวสี่ตัวนะตรงนี้โอ้โหเต็มเต็มอยู่นะครึ่งกระดานนะโอ้โหไปครับไปไปกันต่อเลยฮะไหลไปโอ้โหเป็นเป็นไวสี่ตัวครับตรงนี้โอ้โหได้ใช้อยู่ ไปครับอีกสิบสี่หมุน ขออนุญาตเปลี่ยนเบ็ด นะครับเปลี่ยนเป็น วาย ครับ ไม่ได้ใช้ นะ ตรงนี้ นะ โอ้โห ดู มาทิกเกเตอร์ ลงมาสองตัวแล้วไม่ ไหลอ่ะโอ้ตรงนี้เป็นเป็น วายสี่ตัว นะห้าตัว นะ โอ้โห ตรงนี้ เต็มเต็มอยู่ นะ โอ้โห เสเก็ตเตอร์มาแล้วสองตัวเนี่ยเอ้ยโอ้ยตรงนี้เปลี่ยนเป็นไว้ทั้งหมดกี่ตัววะน่ะหกตัวนะห้าสิบคูณหกไดสามร้อยนั่งยี้นะหูเต็มเต็มหูแล้วไหลต่อด้วยนะอือหือหูยาวนะอือหือสำหรับดอกนี้นะเงินรางวัลเมกะนะสามร้อยห้าสิบหน้าดอกนี้ เอ้าได้หลุนสเกตเตอร์ลงมาทักทีเถอะไม่ลงมานะอ๋อขอแล้วนะ ขออนุญาตเปลี่ยนเบ็ดนะวีนี่ก็บวกมาเยอะแล้วนั่นเนี่ยขอวัดใจไว้ที่เบ็ดห้าสิบนะ เอาสักห้าสิบหมุนสามสิบหมุนพอนะเบ็ดห้าสิบไปครับ อุ้ยตรงนี้ไหลไหมไม่ไหลแล้วอุ้ยตรงนี้อุ้ยเบ็ดห้าสิบรถบูบเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยวายสามตัวอุ้โตรงนี้ยังไงห้าสิบคูณสามร้อยห้าสิบนะเอาตรงนี้เป็นเป็นวายอีกห้าตัวนะหูเต็มเต็มนะหู้หูย้ไหลต่อนะหู้มีอีกเปล่า ไม่มีแล้วนะ สเก็ตเตอร์สองตัวอีกแล้วครับเกมนี้ไม่มีซื้อฟีเจอร์นะเกมเกมนี้นะอุ้ยเป็นไปไวายสามตัวยังไง อืมเต็มเต็มอยู่นะอุ้ยลงมาอีกอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหดอกนี้ยังไง เต็มเต็มอยู่นะ อืมโอ้ยดตรงนี้อ้เอาเรื่องเอาเรื่อง โอ้ย โอ้โห เมื่อกี้ตกมาเป็นห้าสิบอะขออนุญาตเพิ่มไปที่เบ็ดหนึ่งร้อยเลยนะครับ ขออนุญาตเลย ขออนุญาตเลย เอาสักสามสิบหมุนเหมือนเดิมนะ วัดใจไปเลยนะดอกนี้นะ ไปครับหูที่ไหลครับ ยังไง โอเคมา เบ็ดหนึ่งร้อยจะหมดหรือจะล่วงครับ เฮ้ย จะหมดหรือจะเอ้ย จะหมดหรือจะเกิดนะ ตรงนี้นะ ต้องขออภัยด้วยนะลิ้นพันกันหมดแล้วนะ ไปครับไปเอ้ยอย่างเงียบสิตรงนี้เป็นวายสามตัว โอ้โห ตรงนี้เต็มๆอยู่นะ มีมาหรือเปล่านะ ไหลไปก่อนลูก นั่นแหละ อือหือ จะหมด โอ้ ตรงนี้ยังไง อย่า อย่าเลยโอ้ยไหลไปก่อน ลูกไหลไปก่อน อย่านะอย่าโอ้โหตรงนี้ไหลยาวๆเลยนะตรงนี้นะอุ้ยมาแล้วเต็มเต็มเลยอุ้ยอือไหลไปอีกนะโอ้ยตรงนี้ชุดใหญ่อ่ะบอกเลย สำหรับดอกนี้เงินรางวัลซุปเปอร์เมกะนะ13,794บาทนะโอ้ยชุดใหญ่โอ้ยตรงนี้หนึ่งพันคูณสิบโอ้โห1นึ่งหมื่นเลยนะโอ้ยชุดใหญ่นะโอ้ยเอาเรื่องมาแม่งมาว่ะเบ็ดเบ็ดหนึ่งร้อยแล้วเนี่ยโอ้เบ็ดหนึ่งร้อยเอาเรื่องครับเบ็ดหนึ่งร้อยเอาเรื่องตรงนี้จังๆอยู่นะหลายต่อนะ โอ้โหตรงนี้เต็มๆอยู่นะโอ้โหหลายต่ออีกนะโอ้โหชุดใหญ่โอ้โหตรงนี้โอ้โหดิโอ้โหตรงนี้ก็เอาเรื่องนะเนี่ยสำหรับดอกนี้เงินรางวัลซูเปอร์เมกะหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้านะชุดใหญ่เลยอะโอ้ยหมดแล้วพอแล้วโอ้ยได้มาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสามหมื่นกว่านะ ขออนุญาตไปใช้ตังก่อนนะได้แล้วต้องรู้จักเลิกนะครับ ใครอยากให้ผมทำคลิปแบบไหน คอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับ ผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะ ก็ฝากกด ไลค์ กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นักปั่นสล็อต มือหนึ่งขอตัวไปก่อน สวัสดีครับ